เมืองนี้เรายิ่งใหญ่ ไม่ว่าใครก็กลัว ถึงแม้เราเจอบ้องเราก็ไม่ยอมใคร แม้จะมีค่าศึกยามดึกดึกต้องรบ ถึงแม้เราไม่รบ ยังไง ยังไงก็ชนะเธอได้จะมั่นใจ นักรบดี 13